โอเคผมดอกนี้เมื่อกี้ได้เข้าทุนเนาะเพื่อนๆเมื่อกี้ได้เข้าทุนเนาะเราดูเม็ดนี้นี้เม็ดเม็ดนี้จะได้กำไรหรือเปล่าโอเคลุยไปเลย ไหลมาโหลูกกระเพราเจ็ดลูกเจ็ดลูกไปอีกสองเป็นแปดเป็นเก้าลูกดอกนี้ไง ไหลมาเก้าลูกเป็นสิบเอ็ดลูกโอ้โหดอกนี้ไหลกันไปยาวเลยเพื่อนสิบเอ็ดลูกเป็นสิบสองลูกดอกนี้ยังไงสิบสองลูกเป็นเท่าไหร่โอ้โหสิบสองสิบสองคูณเจ็ดเม็ดนี้เจ็ดเป็นเจ็ดสิบดอกนี้ได้ไปเต็มเแล้วคลิปวิดีโอนี้เหมาะสมสำหรับบุคคลที่มีอายุสิบแปดปีขึ้นไป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 มาวันนี้เราพบทูนี่2,208ไม่ไม่ใช่ 2,286 นะฮะ ไป อยู่ที่เบ็ด20นะครับผม โอเคคูณ 2 บ้องหลอกแล้วผมเกมนี้ผมตัววาจะเข้าเยอะมากๆเลย เกมวาจะเข้าเยอะมากๆเลยผมช่วงเวลาที่ผมเล่นนะผมวันนี้ก็เล่นอยู่ในช่วงเวลา 19นาฬิกานะผมจนถึง 21นาฬิกาผมเกมนี้ หรือเกมนี้จะแตกอีกทีก็ช่วงตี3ถึงตี5แต่ส่วนใหญ่แล้วนั้น คนเล่นนะครับผม ผมเห็นคนเล่นเบ็ดน้อย้อ่ะ เบ็ดห้าเบ็ดสิบอ่ะ ช่วงบ่ายจะเข้าดีครับผมก็ลองเข้าเล่นดูนะโอเคฟรีสปินอยู่ที่8รอบผมซื้ออยู่ที่เบ็ดยี่สิบโอเคเราดูเลยว่าพันห้าจะได้คืนกลับมาเท่าไหร่ปรับตัวคูณโอเคดอกนี้มาพามาอืมไม่เข้านะจ๊ะไปกันเลยเกมนี้ครับผมก็จะเล่นคล้ายๆกับเกมคีโอพาสตานะผมเกมนี้จะเล่นคล้ายๆเกมคีซิเคียตออฟคีโอพาสตาผมเห็นกันพีจีเนาะตัวคูณเข้ามาจะเป็นตัว Y และตัว ไอเทมที่เราสามารถได้ ที่มันจะสามารถไหลไปต่อเนื่องต่อเนื่องได้เนาะแต่เกมนี้จะเป็นทั้งหมด 4 ช่อง จะหมุนอัตราตัวคูณขึ้นไปเรื่อยๆ แต่เกมนี้จะไม่เหมือนคีโอพัตาแค่อย่างเดียวนั่นก็คือ ไม่มีตัวหมุนเพิ่มตัวคูณ และตัวหมุนเพิ่มรอบฟีสปินนะฮะโอเคดอกนี้วาดขึ้นมาดอกนี้ไหลหรือเปล่าเรียบร้อยขึ้นไปที่ 7 นะผมตอนนี้ ยังไงครับผมโอ้โห104คูณ6ดอกนี้เข้าไปที่เท่าไรผม 600 โอ้โหโห้โหเราทันทียี่ส4หกร้อยยี่สี่นะผม โอ้โหดอกนี้สวยงามจัดเลย โอเค รุยกันต่อเนื่องไปเลยอีกจำนวนสามรอบสุดท้ายดอกนี้วายเชื่อมมาอีกแล้วแต่ ไม่หมุนดอกนี้คูณหกเข้าไปที่216 นะครับ โอเค เข้ามาได้อย่าลืมกดไลค์ กดแชร์ กดสมัครกดด่งแจ้งเตือน ที่สำคัญอย่าลืมกด ติดตามแล้วก็อย่าลืมกดคอมเมนต์ให้กับผมเพื่อให้กำลังใจด้วยนะ เข้ามาก็ฝากกดไลค์ กดแชร์ แล้วก็กดรักบอกรักแอดมินด้วยนะ เออ แอดมินช่องนี้ไม่มีอะไรมาก แต่เราจะมีแจกแน่นอนเรามีแจกแน่นอนนะผม เรามีแจกแน่นอนต้นเดือนนะผมกดติดตามไว้เลยผมต้นเดือนนะครับผม วันที่10 พฤศจิกายนนะผมวันที่10พฤศจิกายน2565เดี๋ยวเราจะมีกิจกรรมเราจะมีกิจกรรมในช่วงเทศกาลวันรอยกระทงนะผมเดี๋ยวเราตั้งมารับชมนะผมเราจะมีกิจกรรม เราจะไลฟ์สดนะผม เราจะไลฟ์สดเราจะไลฟ์สด เข้ามารับชมกันเนาะเรามีแจกทั้งทูมันนี่วอลเล็ต แล้วก็แจกทั้ง พูดไม่ได้ผม เรามาฟังกันในวันที่10พฤศจิกายนแล้วกันเนาะโอเคตอนนี้ลาไปเรื่อยๆโอ้ยยังไม่มา ผมคูณ232โอเค ผมดอนนี้ เมื่อกี้ได้เข้าทุนเนาะเพื่อนๆเมื่อกี้ได้เข้าทุนเนาะลำดูนเม็ดนี้เม็ดเม็ดนี้จะได้กำไรหรือเปล่าโอเคลุยไปเลย ไหลมาคร้บผมลูกกระเพราเจ็ดลูกเก็บลูกไปสองเป็นแปดเป็นเก้าลูก ดอกนี้ยังไงไหลมาเก้าลูกเป็นสิบเอ็ดลูกโอ้โหดอกนี้ไหลกันไปยาวๆเลยเบอร์สิบเอ็ดลูกเป็นสิบสองลูกดอกนี้ยังไงสิบสองลูกเป็นเท่าไหร่โอ้โหสิบสองสิบสองคูณเจ็ดเม็ดนี้เจ็ดสิบเป็นเจ็ดสิบดอกนี้ได้ไปเต็มๆเลยห้าร้อยสี่โอ้โหได้งานไปเรื่อยๆนนเหลยจำนวนหกรอบสุดท้าย เหลืออีกจำนวนหกรอบสุดท้ายเราจะว่ายังไงเม็ดมะพร้าวดอกนี้ไวเชื่อป8เม็ดโอ้โหคูณ8ละขึ้นไปคูณ10เลยเพื่อนๆขึ้นไปคูณ10เลยโอ้โหเป็นเรื่องแล้วจ้าเม็ดนี้เป็นเรื่องแล้วไหลกันไปต่อเนื่องเลยโอ้โหเกมนี้เหลือจะเชื่อครับผมเพื่อนเหลือจะเชื่อ78คูณ10ดอกนี้ โอ้โห1,000แตกไหมไม่แตกถึงพันหัวแต่700ฝ่านะ700ฝ่าไม่ได้858นะเออดอกนี้ขึ้นมาที่ 2,394แล้วดอกนี้ โอ้โหแค่ สิ่แปดสี่ร้อยเข้าไปสี่โอ้โหสุดจัดประหลัดบอกครับผมดอกนี้กระเบื้องยังต้องราวครับผมลุยกันต่อไปเลยโอ้โหดอกนี้ยังไงอุ้ยตัวแพงมารู้เรื่องครับผมรู้เรื่องเข้าเครื่องมา แต่ว่ามันไม่เข้าตัววายนะผมก็ยังไม่เข้าผมเกมนี้ โอเคก็ฝากกดไลค์กดแชร์ดอกนี้ไหลก็ไปอีกแล้ว โอ้โหไปที่คุณสองโอ้โหอีกหนึ่งรอบสุดท้ายเดดอกนี้ยังได้ลุ้นคุณสามไปเลยจ้าดอกนี้ โอ้โห เป็นเรื่องเลยครับผมสุดจัดประหลัดบอก ครับพี่น้อง โอ้โหข้าต้มมัดถึงกับร้องอัดจากเลยครับผมงานนี้ โอ้ยสุดยอดข้าต้มมัดก็มาข้าต้มมัดก็มา โอเคครับผมก็ขอฝากร้านกดแชร์กดซับสไครต์กดดิ่งแจ้งเตือน40เป็นสุดท้ายเอาไปครับผม400โอ้โหสุดยอด ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดติดแจ้งเตือนกดถูกใจกดติดตามกดคอมเมนต์ให้กำลังใจกับแอดมินด้วยนะผมกดติดตามไว้รับรองมีแจกแน่นอนผม10พฤศจิกายนนี้เจอกัน10พฤศจิกายนนี้เจอกันสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อน วันพรุ่งนี้จะเล่นเกมอะไรให้ดูว่าเกมไหนแตกรอรับชมกันในวันต่อไปสำหรับนี้แอดขอลาไปก่อนสวัสดีครับ เจอกับตันวันใหม่ในวันพรุ่งนี้หรือมะรืนนี้วันนี้หนึ่งครับ